not to buy ธ่าไที่เธอจะจากไปไม่แน่ใจว่าเธอไปกับ ใครเธออยู่ที่ใดจะไปตามหาเชียงรอเธออยู่ไม่ไปไหน Please come please come please come please come back to me เอ้ยยิ่งวันเวลามาประพมไปนานดอกกหลาบมันก็เริ่มเชียร์ผีออกงับ มันเริ่มริบแทนคนไร้ค่า อย่างเราเป็นเรื่องธรรมดาที่พบตามธรรมชาติ ยิ่งต้องยิ้มสู้ทั้งที่หนามีเต็มหน้าปล่อยคนสองคนมอบรักอยู่คาตาอยากเอามือเข้าไปซัดมันมากแต่ทำไม่ได้ รักแลกพบหรือกระสบแทรกรักไปทำเธอเศร้าหนักและหักล้างจากกัน เธอกับฉันไม่มีวันหวนคืนเหมือนกระสบตายไป ไม่มีวันได้ฟื้น ฉันยังภาวนาให้ความหวังได้ขึ้นมายังคนสวดมนอ้อมันเข็มนาฬิกาก็รู้ว่าเธอคงเบื่อพลนาเป็นแค่ศพสีดำที่เธอทำขึ้นมาไม่เป็าไรไม่เข้าใจ นานเท่าไรที่เธอจะจากไป ไม่แน่ใจว่าเธอไปกับ ใคร เธออยู่ที่ใดจะไปตามหาเชียงรอเธออยู่ไม่ไปไหน Please come please come please come please come back to me และสุดท้ายเธอก็คงต้องไป Tonight you gone นานเท่าไรที่เธอจะจากไป ไม่นานจะวันเธอไปกับใครเธออยู่ที่ใดจะไปตามหาเชื่อว่าเธออยู่ไม่ไป